สวัสดีครับ YouTube Creator ตอนนี้นะครับก็เป็นช่วง Happiness ในส่วนของละครนะครับ ผมก็จะมาเล่าละครที่ผมชอบให้ฟังกันนะครับอขอขอเล่าเป็นย่อๆหน่อยแล้วกันนะครับ เพราะว่าดูมาสองเรื่องแล้วก็คืออเรื่องเรือนไม้สีเบจอันนี้ตั้งแต่สมัย ช่วงที่ไปอยู่ราชบุรีใหม่ ๆนะครับ ก็จะตอนนั้นเป็นช่อง3นะครับ เป็นละครตอนกลางคืน น่าจะถ้าจำไม่ผิดนะครับ น่าจะเป็นวันพุธพฤหัสพุธพฤหัสสองวันนะครับ ก็เป็นหนังค่อนข้างจะฟอร์มยากก็คือกลับมาดูอีกรอบหนึ่งลองกลับมาดูอีกรอบหนึ่งนี้โอ้ตอนที่เราดูตอนนั้นอ่ะก็คือแบบชอบเป็นวัย ชอบวัยรุ่นชอบนางเอกเชอร์รี่เขมักสอนนะครับพี่เชอร์รี่เรียบร้อยนางเอกที่เรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ชอบพี่แอนดิวที่แบบเป็นนักกีฬาในเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นนักกีฬาทีมชาติ ก็แบบออชอบชอบดูแต่ว่าก็พอมาดูอีกรอบหนึ่งนี้ค่อนข้างจะเป็นหนังฟอร์มยักษ์เลยนะครับ เพราะว่ามีทั้งถ่ายในมหาวิทยาลายัย มีเป็นกีฬาสีครับ แล้วก็คือถ่ายที่บ้านบ้านเนี่ยเป็นบ้านที่ไม่ติดถนนจะเป็นถนนซอยย่อย แล้วก็แบบคืออเชื่อมต่อไปถนนใหญ่อีกใช่ไหมครับแต่ว่าหลังบ้านเนี่ยจะเป็นแม่น้ำก็คือแบบมีท่าน้ำที่แบบติดแม่น้ำอะไรอย่างเงี้ยครับใส่บาตรได้ใส่บาตรคือพระมาบิณฑบาตโดยการพายเรือมาอะไรอย่างเงี้ยครับ แล้วก็ มีคฤหาสน์แล้วก็มีฉากต่างประเทศตอนที่คือพระเอกนะครับพี่อาร์มพี่อาร์มไปเรียนต่อที่ออสเตรเลีย ก็มีฉากที่ออสเตรเลียนะครับ มีโรงโอเปร่า มีวิวก็คือไปอยู่แถวแถวไม่ไม่ใช่ในเมืองนะครับ พ่อของพระเอกเขาไปเป็น เป็นคาวบอยอยู่ที่ก็คือไปเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงสัตว์เป็นเกษตรกรนะครับที่ออสเตรเลีย ก็มีพื้นที่มากแล้วก็คือ มีมหาวิทยาลัยเห็นมหามหาวิทยาลัยที่ต่างประเทศก็แต่ก็เห็นไม่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ แต่ว่าก็ก็ได้ได้วิวที่เห็น แล้วก็มีฉากที่ท้องแล้วก็มีลูกจบจบบริบูรณ์ตอนที่คือพระเอก นางเอก แล้วก็ลูกลูก ลูกชายนะครับ นั่งนั่งเสืออยู่ที่หน้าบ้านนอกรั้วแล้วก็เห็นฉากในบ้าน ก็คือแบบ เห็นเป็นฉากเดียวกันเป็นฉากเดียวกันตั้งแต่ตอนสมัยเด็กๆเลยครับ คือตอนเด็กๆ เห็นจากฉากจบอย่างนี้ยังไงนะครับ ก็คือตอนเนี้ยตอนตอนที่กลับมาดูใหม่เนี่ยก็ก็เป็นฉากเป็นแบบนั้น ก็แบบค่อนข้างจะนึกถึงตัวละครเออเนื้อเนื้อเรื่องย่อๆ ก็โอ้ค่อนข้างจะ 3 นาทีแล้ว ก็กะว่าจะให้เป็นคลิปสั้นๆนะครับ บางคลิปที่จะเป็นคลิปยาวก็น่าจะเป็นลองช็อต6นาทีเท่านั้นนะครับ เดี๋ยวจะเบื่อช่องนี้กันนะครับ ก็